ับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการออกเสียงที่แปรผันไปตามการผันรูป ตามเพศและพจน์ทางไวยากรณ์ของภาษาฝรั่งเศสกันนะคะ ตัวอย่างแรกคือ je suis français แปลว่าฉันเป็นคนฝรั่งเศสคำว่า français ใช้เป็นคำคุณศัพท์บอกสัญชาติเป็นเพศชาย โดยการบอกพจน์จะมาจากตัวประธาน je ซึ่งกำหนดให้เป็นบุรุษสรรพนามที่หนึ่งเอกพจน์ สาเหตุที่คำว่า français. ไม่สามารถบอกพจน์ได้ เพราะตัวมันเองสามารถเป็นได้ทั้งรูปเพศชายเอกพจน์และรูปเพศชายพหูพจน์ เปรียบเทียบตัวอย่าง Je suis français และ Ils sont français เมื่อฟังเสียงคำว่า français ที่ปรากฏในทั้งสองประโยค จะพบว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่แตกต่างกัน และรูปเขียนก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด เปรียบเทียบตัวอย่าง Je suis français. ซึ่งแปลว่าฉันเป็นคนฝรั่งเศส และ Je suis française. ซึ่งแปลว่าดิฉันเป็นคนฝรั่งเศส เมื่อฟังเสียงคำว่า français และ française ที่ปรากฏในทั้งสองประโยค จะพบว่าเป็นการออกเสียงมีความแตกต่างกัน และรูปเขียนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือมีการเติมสระเออ หลังคำว่า français กลายเป็น française และเนื่องจากในพยางค์สุดท้ายนั้น อักษร s อยู่ในระหว่างสระสองตัวคืออาและเอจึงต้องออกเสียงเป็นเสียงแซดเปรียบเทียบตัวอย่าง ils sont français ซึ่งแปลว่าพวกเขาเป็นคนฝรั่งเศส และ elles sont françaises ซึ่งแปลว่า พวกหล่อนเป็นคนฝรั่งเศส ก็จะเห็นได้ว่าในกรณีตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างนี้ตัวประธานคือ is สและ ls เป็นตัวบอกทั้งเพศและพจน์ให้ว่าจะต้องใช้เป็น français หรือ française เปรียบเทียบตัวอย่าง il est natif ซึ่งแปลว่าเขาเป็นเจ้าของภาษา และ elle est native ซึ่งแปลว่าหล่อนเป็นเจ้าของภาษา ความแตกต่างในการออกเสียงตีบ และ tive เกิดจากกฎไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดว่า คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย es เมื่อประธานเป็นเพศหญิงเอกพจน์ จะต้องเปลี่ยนอักษร s เป็น z ก่อน จึงจะเติมสระเอได้ เปรียบเทียบตัวอย่าง il est canadien ซึ่งแปลว่าเขาเป็นคนแคนาดา และ elle est canadienne ซึ่งแปลว่าหล่อนเป็นคนแคนาดา ความแตกต่างในการออกเสียงเดียง และเบียน เกิดจากกฎไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดว่าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e เออแอนเมื่อประธานเป็นเพศหญิงเอกพจน์ จะต้องเพิ่มอักษร n ต่อท้ายเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อน จากนั้นจึงจะเติมสระเออได้ เปรียบเทียบตัวอย่าง ils sont canadiens ซึ่งแปลว่าพวกเขาเป็นคนแคนาดา และ elles sont canadiennes ซึ่งแปลว่าพวกหล่อนเป็นคนแคนาดา ให้สังเกตว่าความแตกต่างจะเกิดขึ้นในการเขียนเท่านั้นคือเดียง และเบียน ไม่มีการออกเสียงแอส ดังนั้นคนา a d i ย n และคนา a d i ย n มีการเขียนแตกต่างกันแต่การออกเสียงไม่ต่างกัน และดังนั้นแคนาเดียนและแคนาเดียนมีการเขียนแตกต่างกันแต่การออกเสียงนั้นไม่แตกต่างกัน